คนคือห้างทุกๆวันอ่ะ มันเป็นสภาพแบบนี้เหรอ ดูแบบโคตรเงียบเหงาอ่ะ ทุกคนไปกันเอารถเข็นค่ะอีเยอะทุกคนได้สบู่นกแก้วมาแล้วหนึ่งเอามาสองก้อนใหญ่เลยลูกตอนนี้ก็หาของกินนะคะทุ ไม่เจอไม่เจอของกินเลยอ่ะอิงไนี่ไอ้แต่ก่อนเองนช่วยเยอะๆก่อนเออเอากี่แพ็คเอามาสองแพ็คเลยหรอแพ็คสองแพ็คจ้าลงไป ไปหาของกินต่อเฮ้ยทุกคนจะแล้วแต่ว่าเตี้ยเกินไปตอนไหน เนี่ยอันเนี้ยฮ่าฮ่าพ่อเอาให้เรียบร้อย ต้นกล้าอันไหน ก็อนชอบกินนะนะนี่ของต้นกล้าจะเป็นอันนี้ ได้วาง้นนอนนอเรียบอย ได้ไข่มาแล้วไข่ไข่ดาวไม่ใช่ไข่ดาว ต่อไปอาหารสดค่ะทุกคนได้อันนี้แล้วด้วย ไปเลย ได้กุ้งสดจริงสะอาดจริง ไปต่อไปเลยไปเลย ได้เฟรนช์ฟรายมันแล้ว นี่ นี่เลยนี่ไปกันต่อไปจอดตงกันนั่นแม่เดินไปเลย ไปต้อง คิดว่าในนี้กี่บาทอ่ะโอเคค่ะ ค่าเสียหายวันนี้ก็คือ า9 4 บาทเนาะแพงเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ค่อยมีคนมาเลยคือ แบบไม่มีร้านขายของเลยอะตรงเนี้ยตันนันนันลงบันไดเลื่อนตรงไปเลยลึกตึ๊บก้าวใหญ่ก้าวใหญ่ทุกคนฝนจะตกแล้ว โอ้โหตอนนั้นยังสว่างสว่างเลย ถ้าทุกคนชอบนะคะอย่า 曹操开飞机了。